Minecraft Monster School ตอนที่5นะครับ ท่านผู้ชม เฮ้ยอยากให้เพื่อนเราอยากรู้จังว่าอาจารย์สอนเรื่องอะไรฉันก็อยากรู้อยากรู้เหมือนกันฮะ อยากรู้เลยอาจารย์สอนอะไรกันเลย อะไรนักเรียนนะ อาจารย์จะสอนเรื่องการจีบผู้หญิงแบบง่ายๆตามภาษามึงก็แหละ เออ และนี่คือผู้หญิงฮึฉันกำลังหาผัวอยู่มีที่ทำเนียดีจริง โอ้โอ้โหโหสวยอุ้ยใช้ได้เนี่ยโอ้ยใช้ได้เหมือนกันอ้าวใช้ได้อืมใช้ได้จริงๆเลยนี่เลยจะตูดกูแน่กูวันนี้ ไม่เห็นอะไรอ่ะได้ยินเสียงเงี้ยเลยเลยเอาละคุณเกียวตันครับ ไปจีบสาวซะเออสวัสดีครับมีหัวเล่นกีตาร์มาเลยเล่นอะไรเท่เท่เท่เทเทอะไรมั้งครับ เท่เท่อะไค่ะ อืมตบไม่แค่ ไม่ได้เด็กนี่ อะคนต่อไปครับผมเอเดอร์แมนทำได้อยู่แล้วเฮ้อีว้าไปมึงจะเป็นแมกับกูไหมจะให้กูจีบไหมให้จีบไหมไม่นะไม่ไหวจีบจีบให้จีบแย่ดีมากอ่าไอเด็กนี่ก็ใช้ได้นี่วะอ่ะคนต่อไปลิกซัมบี้ครับครูอ่ะนี่มาแล้วอ่าลงคลองนะครับ อ่าลงไปแล้วกูก็พาไปลงคลองกับมึงเข้าห้องแล้ว โหใช้ได้นี่ ไอเด็กนี่ กดไลค์ให้มันเลยอ่ะล่ะแคปเปอร์ครับ ไม่มาเป็นสีชมพูนี่ผมเอาดอกไม้มาให้ครับ แต่งงานกับผมนะครับนะนะนะนะไม่แต่งงานกับมึงได้ไงข้าได้งานแคปเปอร์ไปสินี่มึงใส่ไม่เป็นไรกูต้องใช้ปาดอยจะให้กูไปฝันโลดาไหมโอ้ยเฮียฝันโลดาโอ้ยแม่ฝันโลดาอ๋ออ๋อไอ้นี่เฮียมันเหรอแล้วโอเคฉันแต่งแต่งแต่งแต่งฝันโลดาโอเคดีมาก อ่ะซอมบี้จากงานโทไลท์ ครับ นี่พอแต่งงานผมนะครับผมจะดูแลคุณอย่างสาสมเลย ให้คุณสบายใจเลยว้ายรักเลยอนั่งนอนเลยเฮ้ยเฮียไดจุบของมันนะดูดูท่าทางก่อนอ่ะ ไอเด็กนี่คงมีเวลในการเอาหัวได้ อ่ะ คนนี้ไอเกตบีเอ เอ ดี เอบวกเอาไปเลยเฮียซัมบี้สำหรับคัมบี้ตัวซีบ๊ายบาย